นี่พี่น้ยผมอยากจะเลี้ยงปลานิลแล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้น ถ้าจะเลี้ยงปลานิลเนี่ยต้องศึกษาให้ดีก่อนนะ นี่ ไปดูอันนี้ก็ดีกว่า การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินอไปดูกันเตอะคนเหนือเหรอ การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ปัจจุบันการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน สามารถทำได้ในหลากหลายพื้นที่ของประเทศ มีทั้งการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเพื่อเชิงพาณิชย์ โดยต้องเริ่มต้นจาก สิ่งสำคัญในการเลี้ยงบันดิน ในบ่อดิน อันดับแรกคือการเตรียมบ่อการเตรียมบ่อขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ และจะต้องทำเป็นอันดับแรก หากเป็นบ่อใหม่ ให้กำจัดวัชพืชและพันไม้น้ำ เช่น หญ้า กก ผักตบชวานำมาสุมกองรวมไว้ เพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด จะช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และทำให้เกิดแหล่งอาหารธรรมชาติได้ หากเป็นบ่อเก่าให้นำเลนออกนอกบ่อ หรือใช้เสริมคันลาดบ่อให้แน่น และตากบ่อให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน เพื่อกำจัดก๊าซแอมโมเนีย และก๊าซไข่เน่าที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำกำจัดศัตรูปลาจำพวกปลากินเนื้อ เช่น ปลาช่อนชะโด ปลาหมอ ปลาดุก หรือกบเขียดหู โดยระบายน้ำออกให้เหลือน้อยที่สุด แล้วใช้หางไหลหรือโล่ติ้นสดหรือแห้ง 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลูกบาทเมตร ทุบหรือบดโล่ติ้นให้ละเอียด นำลงแช่น้ำประมาณ 1-2 ปี๊บจนน้ำยางสีขาวออกแล้วนำไปสาดให้ทั่วบ่อ หว่านปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆ ที่สะสมอยู่ก้นบ่อและขอบบ่อให้ทั่ว ในอัตรา 100-150กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้น ตากบ่อประมาณ 3-7 วันจะช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลานิลและช่วยลดการสูญเสียจากเชื้อโรคและก๊าซไข่เน่ารองน้ำเข้าบ่อโดยใช้อวนตาถี่สองชั้นหุ้มปลายท่อนำน้ำเข้าบ่อ เพื่อกรองไข่และลูกปลาขนาดเล็ก ไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในบ่อเลี้ยงปลานิลของเราวานปุ๋ยมูลสัตว์แห้งเช่น มูลวัวควาย หมู เป็ด ไก่250-300 กิโลกรัมต่อไร่ในช่วงแรก และลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งในระยะหลัง โดยสังเกตได้จากสีน้ำในบ่อ หรือใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดวางกองสุ่มไว้ตามมุมบ่อ โดยใช้ไม้ปักไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย หรือหากไม่มีปุ๋ยมูลสัตว์ ให้ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 15-15-15 ใส่ 5 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน จะช่วยให้เกิดแพลงต้นพืช และสัตว์ เป็นอาหารธรรมชาติของปลานิลที่เราเลี้ยงนั่นเอง มาถึงการอนุบาลลูกปลาที่เราเพาะพันธุ์หรือซื้อมาจากศูนย์วิจัยขยายพันธุ์ของรัฐหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของเอกชนกันต่อ เพราะเมื่อลูกปลายังมีขนาดเล็กย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะตาย การอนุบาลจะทำให้มีอัตรารอดมากขึ้น ปลาจะมีขนาดใกล้เคียงกัน จับขายได้ในราคาดีนั่นเองโอ้โหเยี่ยมไปเลย การอนุบาลสามารถทำได้ทั้งในบ่อดิน นาข้าว บ่อซีเมนต์ หรือตาข่ายไนล่อนตาถี แต่ที่นิยมกันมากคือ การอนุบาลในบ่อดิน บ่ออนุบาลควรมีขนาดประมาณ 200 ตารางเมตร น้ำในบ่อลึกประมาณ 1 เมตร การเตรียมบ่อก็เหมือนกับบ่อปลาโต และเตรียมบ่อไว้ก่อนนำลูกปลาลงไปอย่างน้อย 7 วัน จากนั้นนำถุงที่บรรจุลูกปลามาแช่น้ำในบ่อ 15 นาที พื่อปรับอุณหภูมิให้น้ำในถุงเท่ากับน้ำในบ่อ และการปล่อยลูกปลาควรทำในเวลาประมาณ 8 โมงเช้า เพื่อให้น้ำมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอ และอุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป จากนั้นปล่อยลูกปลานิลขนาด 2-3 เซนติเมตร ในอัตรา 2,500-4,000 ตัวต่อไร่ จะทำให้ปลาโตเร็ว ขนาดสม่ำเสมอ ลดต้นทุนค่าพันปลาไปได้ 25-40%จากแต่เดิมที่นิยมปล่อย 10,000 ตัวต่อไร่ ใช้เวลาอนุบาล 3 เดือน ในระหว่างการอนุบาล 3 เดือนนั้น ควรสร้างอาหารธรรมชาติเป็นหลักเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยง โดยอาจใช้ฟางแห้ง มูลสัตว์แห้ง อามิ อามิ และปุ๋ยพืชสดหรือปุ๋ยหมักอัตรา 150-300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน และควรหมั่นสังเกตสีน้ำให้คงที่อยู่เสมอ เพื่อจะได้มั่นใจว่ายังมีอาหารธรรมชาติอยู่เพียงพอ จากนั้นให้อาหารเสริมเพิ่มเติมในช่วง1-1เดือนครึ่ง โดยให้รำละเอียด และช่วง 1 เดือนครึ่งถึง 3 เดือน ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 30%จะช่วยให้ลดค่าอาหารได้ประมาณ 60%ของค่าอาหารที่ใช้อนุบาลได้นั่นเองโอ้โหประหยัดจังเลยอะหลังจากอนุบาลได้ 3 เดือนแล้ว ลูกปลาจะมีขนาด 50-60 กรัมต่อตัว สามารถทำการย้ายปลาไปยังบ่อปลาโตที่เราเตรียมไว้ โดยปล่อยในอัตรา 1,200 ตัวต่อไร่ จะทำให้ได้ปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และลดต้นทุนด้านพันปลา และการจัดการฟาร์มได้ดี มาก ๆแหละการให้อาหารปลานิลในบ่อดิน เนื่องจากปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกินเก่ง กินอาหารได้แทบทุกชนิดต้นทุนส่วนใหญ่จึงตกอยู่ที่อาหาร ต้องควบคุมไม่ให้อาหารเหลือตกค้างในบ่อ เพราะฉะนั้นเมื่อย้ายลูกปลาขนาด 50-60 กรัมมายังบ่อเลี้ยงแล้ว เราสามารถให้อาหารได้ 4 วิธีเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงดังนี้ วิธีที่ 1 ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป 30% สลับมื้อกับการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูป 25%วันละ 4 มื้อ สามารถลดต้นทุนค่าอาหารลง 5-7%ต่อวัน และใช้เวลาเลี้ยง 3-4 เดือนเท่านั้นนั้น วิธีที่ 2 ให้อาหารโปรตีน 25%ตลอดช่วงการเลี้ยงวันละ 3-4 มื้อ สามารถลดต้นทุนค่าอาหารลง 6.25-10%ต่อมื้อ ใช้เวลาเลี้ยง 4-5 เดือน วิธีที่ 3 ให้รำอัดเม็ดเป็นอาหารเน้นใช้อาหารธรรมชาติในบ่อ สามารถลดต้นทุนค่าอาหารลง 58%ต่อกิโลกรัม ใช้เวลาเลี้ยง 5-7 เดือน วิธีที่ 4 ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปแบบแขวนสวิง ช่วยลดการสูญเสียอาหารและลดการใช้แรงงาน อีกทั้งยังสามารถสังเกตสุขภาพของปลาได้ดีอีกด้วย วิธีการให้อาหารของเกษตรกรเราที่นี่นะครับจะใช้สวิงนะครับในการให้อาหาร นะครับถ้าเกษตรกรที่เลี้ยงเองนะครับก็ใช้สวิง 1 อันนะครับแขวนลงไปในน้ำประมาณ1ส่วน10ให้สวิงจุ่มน้ำนิดหน่อยนะครับในระยะเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆขยับลงเมื่อปลากินเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในในเกษตรกรที่เลี้ยงเอง แต่ถ้าเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงเองใช้ลูกจ้างหรือใช้คนงานเนี่ยในเริ่มต้นเนี่ยสวิงเวลาเลี้ยงเลี้ยงไป ถ้าปลาโตสวิงจะขาดง่าย ของผมก็จะมีการใช้ตะกร้าต่อ ใช้ผ้าเขียวล้อม การอาหารเข้าตลิง อาหารทุกเม็ดมีต้นทุน เพราะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับอาหารทุกเม็ดที่เราให้ปลากินเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรต้องเกษตรกรเองก็ต้องสังเกต ว่าอาหารเรามีการสูญเสียไหมนะครับปลานำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับเพราะนั้นคือต้นทุนของเราวิธีการให้อาหารการคำนวณอาหารของเราก็คือ 1-2%ของ น้ำหนักปลาในบ่อเกษตรกรจะรู้ได้ยังไงว่า เอา แล้วฉันจะให้อาหารปลาวันละเท่าไหร่ น้ำหนักปลาในบ่อ ฉันจะมีเท่าไหร่มาอยู่ในน้ำจะรู้ได้ยังไง ย้อนกลับไปวันที่เราปล่อยปลาเริ่มต้น เราปล่อยปลาในขนาด 100ถึง200 ตัวต่อกิโล 100ถึง150 ตัวต่อกิโล นั่นหมายความว่าน้ำหนักปลาต่อตัว 10 กรัม ถ้าเราปล่อยไร่ละพันสจะมีปลาอยู่ 12กิโลถ้าบ่อ5ไร่มีปลา6,000 เออห้าไร่หกพันตัวหกพันตัวก็จะมีปลาอยู่ 60 โล วันแรกเราจะเลี้ยงปลาด้วยอาหารไม่เกิน 1 กิโลนะครับแบ่งเช้าเย็น 2 มื้อนะครับหกิโลแบ่งเช้าเย็นแล้วก็ให้อาหารปลาก็จะค่อยๆเข้า ในในระยะเริ่มต้นปลา จะไม่เข้ามากินดีเลยทีเดียวจะค่อย ๆ เข้ามากินนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่มีอาหารกิน ปลานินเป็นปลากินพืชเขาสามารถหาอาหารภายในบ่อเรา กินได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาจะไม่อดตายแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคการลดต้นทุนที่ดีสามารถใช้ได้จริงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเจริญเติบโตเรื่องการแตกไซส์ถ้าเกษตรกรท่านใดห่วงว่าที่นี่เนี่ยเราแขวนสวิงกัน3ไร่หนึ่งจุด จะพอกินไหม เราสามารถเพิ่มระยะห่างใกล้เคียงได้นะครับถ้าเรากลัวว่าจะไม่พอ สามารถเพิ่มเติมได้ ไม่ต้องห่วง แต่ที่เกษตรกรเราใช้อยู่ก็ 3ไร่1จุด ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ระบบการเลี้ยงสำหรับการเลี้ยงเพื่อการค้านั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบคือ การเลี้ยงปลานินเพียงชนิดเดียว การเลี้ยงปลานินร่วมกับปลาชนิดอื่น เช่น ปลานวลจันเทศ กี้ศกเทศ ตะเพียน จีน และปลาไน หรือเลี้ยงปลานิลร่วมกับปลาสวายและปลาดุกผสมผสานกับการเลี้ยงไก่ไข่ แล้วแต่ความต้องการของผู้เลี้ยงและความเหมาะสมของพื้นที่หากเปรียบเทียบเป็นตารางจากการเลี้ยงทั้ง 3 ระบบ จะเห็นความแตกต่างกันดังนี้ การเลี้ยงปลานิลชนิดเดี่ยวใช้ขนาดบ่อ 2-6 ไร่ ระดับน้ำ 100-180เซนติเมตรความหนาแน่น 1,200-1,600 ตัวต่อไร่ ขนาดตัวที่ปล่อยมากกว่า 2.5เซนติเมตรให้อาหารธรรมชาติ อาหารเม็ดสมทบแหน ระยะเวลาเลี้ยง 4-8 เดือน ขนาดจับ 500-1,200 กรัมต่อตัว ผลผลิต 1.2 ตันต่อไร่ อัตรารอดมากกว่า 80%การเลี้ยงปลานิลกับปลาชนิดอื่น ใช้ขนาดบ่อ 0.5ถึง18 ไร่ ระดับน้ำ 80ถึง150 เซนติเมตร ความหนาแน่นไม่แน่นอน ขนาดตัวที่ปล่อย1ถึง2เซนติเมตร ถึง 50 กรัม ให้อาหารธรรมชาติ รำ ข้าวโพดป่น สมทบอาหารเม็ด ระยะเวลาเลี้ยง7ถึง12 เดือน ขนาดจับ 200ถึง1,000 กรัมต่อตัว ผลผลิต 0.7ถึง1.2 ตันต่อไร่ อัตรารอดมากกว่า 60-80%โอ้โหเวิร์กมากเลยอะ การเลี้ยงปลานิลกับปลาชนิดอื่นและไก่ไข่ใช้ขนาดบ่อ 8 ไร่ ระดับน้ำ 100 เซนติเมตร ความหนาแน่น 34,800 ตัว ขนาดตัวที่ปล่อย 4-5 เซนติเมตร ให้อาหารธรรมชาติ อาหารเม็ดระยะเวลาเลี้ยง 12-18 เดือน ขนาดจับ 500-1,000 กรัมต่อตัว ผลผลิต 3 ตันต่อไร่อัตรารอดไม่แน่นอน และยังมีการเลี้ยงอีกลักษณะหนึ่งนั่นคือ การเลี้ยงปลานิลแบบผสมผสานกับการปล่อยกุ้งขาว โดยกุ้งจะช่วยกำจัดของเสียที่ก้นบ่อทำให้สภาพน้ำอยู่ในระดับที่ดี และเมื่อกุ้งอายุได้ 2-3เดือนก็สามารถจับกุ้งขายเป็นรายได้ระหว่างรอผลผลิตปลานิลได้อีกด้วย เยี่ยมไปเลยอ่ะ กุ้งเสริมเพิ่มรายได้ ระหว่างการเลี้ยงควรหมั่นสังเกตสุขภาพปลาและกำจัดปลาที่ป่วยตายออกไป รวมถึงดูแลคุณภาพน้ำโดยการเติมน้ำหมุนเวียนกันในฟาร์ม 10-20%เดือนละ 1-2 ครั้ง ใช้จุลินทรีย์หรือ EM Ball โยนให้ทั่วบ่อ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ก็จะช่วยรักษาคุณภาพน้ำไว้ได้ เยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะครับ อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นวยขอผมดูได้ไหม ได้สิ ได้สิ มีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกัน ไปเลย